6ตุลาคม 2020 ทาง Apple ได้วางขาย iPad รุ่นที่ 8 ที่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่กำลังจะซื้อ iPad รุ่นที่ 8 นะครับ ถ้าหาก ไม่อยากจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ และอยากจะลองเล่นตัวเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ครับทั้ง Apple Icon สยาม Apple Central World แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 ได้มีเครื่องเดโมของ iPad รุ่นที่ 8 ไว้ให้พวกเราได้ลองเล่นแล้วนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยนะครับเผื่อใครเดินผ่านอยู่แถวๆนั้น และอยากจะลองทดสอบดูว่า iPad รุ่นนี้มันดีขึ้นอย่างไรยังไงก็ลองเข้าไปเล่นได้นะครับ ณ ปัจจุบันตอนนี้นะครับรุ่นที่วางขายอยู่มีเฉพาะรุ่น Wi-Fi เท่านั้น รุ่นที่ใส่ซิม ยังไม่วางขายนะครับ ความจุมีให้เลือก 2 ความจุคือ32 g b และ128 g b ผมแนะนำว่าถ้าจะใช้งานในระยะยาวจริงๆ แนะนำว่าควรเลือกเป็นรุ่น128 g b นะครับ นอกจากนี้ครับอุปกรณ์เสริมทั้งฝั่ง Apple Pencil และทางฝั่งของ Smart Keyboard นั้น มีหลายคนที่ได้ดูรีวิวแล้วถามว่าอุปกรณ์แถมมาให้ไหม ผมก็บอกไปแล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับ พวก Apple Pencil กับคีย์บอร์ดนั้นเราจะต้องซื้อแยกเองนะครับ แต่ว่าใครไม่ซื้อในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนะครับ ในส่วนช่องทางการสั่งซื้อในราคาของนักศึกษานั้น สามารถทำผ่านช่องทาง Apple Store ออนไลน์นะครับของช่องทางนักศึกษา หรืออาจจะไปที่ Apple Icon สยามก็ได้ Apple Central World ก็ได้ ถ้าใครมีสิทธิ์ซื้อในราคาเพื่อการศึกษานะครับก็เข้าไปที่นั่นได้เลย พกเอกสารไปครับอย่างเช่นนักศึกษาก็พกบัตรนักศึกษาไปนะครับก็เข้าไปขอซื้อได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงในช่วงแรก ๆนี้ ต้องไปดูก่อนนะว่าของเขาจะมีสต็อกไว้เยอะไหมเพราะสินค้าใหม่ๆที่เปิดขายนั้นส่วนใหญ่มักจะขาดตลาด นะครับก็ยังไงก็ลองไปเช็คอีกทีนึงนะครับ มาอัปเดตข่าวให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ถ้าใครอยากจะไปลองเล่น วันนี้เริ่มมีของให้ได้ลองเล่นกันแล้วนะครับผม สวัสดีครับ